และระบุ การส่งให้ผู้เรียน question คำถาม instruction optional รายละเอียดคำสั่งหรือคำชี้แจง point คะแนน due กำหนดวันส่งงาน topic ประเด็นหรือหัวข้อ Short Answer สร้างคำถามอัตนัยหรือเขียนตอบสั้น ๆ หรือถ้าเราเรียก multiple choice จะเป็นการสร้างคำถามแบบปรนัยหรือเลือกตอบ ถ้าเราเลือกแบบเลือกตอบ ให้เราพิมพ์ระบุตัวเลขตัวเลือกในออปชัน หากเราเลือกแบบ Short Answer เราสามารถระบุได้ว่า student can reply to each other คือให้ผู้เรียนส่งถึงกันได้ หรือ student can edit answer นักเรียนแก้ไขคำตอบได้ จากนั้นคลิกเพื่อแนบไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ คลิกเพื่อแนบไฟล์จาก Google Drive หรือคลิกเพื่อแนบวิดีโอจาก YouTube คลิก เพื่อแนบลิงก์ หรือถ้าต้องการลบสิ่งที่สร้างมา ให้คลิกสัญลักษณ์ถังขยะ เสร็จแล้วให้คลิก Arc จะมีเมนูย่อยให้เลือก Arc โพสคำถาม Schedule โพสเก็บไว้โดยระบุวันที่และเวลาที่โพสชิ้นงานเพื่อสร้างไว้ล่วงหน้า Save Draft บันทึกไว้เพื่อเรียกมาใช้งานในภายหลัง ให้คลิก Arc ระบบจะบันทึกคำถามเก็บไว้ที่ Classwork มาถึงตอนนี้ทุกท่านน่าจะใช้งาน Google Classroom กันได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะคะ อย่าลืมกลับไปทบทวนวิธีการสร้างแบบทดสอบกันนะคะ และอย่าลืมเรียนรู้เรื่องการดูรายงานสรุปผลการเรียนของผู้เรียนในบทถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ